สำหรับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการเปิดเครื่อง SRE นะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับ ระดับแรกเลยนะครับ จะต้องมาที่มาที่ตรงบริเวณห้องนะครับก็าจะเห็นตู้เบเกอร์อยู่ 2 ตัวนะครับตัวแรกสุดนะตัวใหญ่เป็นเมนเบเกอร์ที่มาจากนะครับเราจะจ่ายไฟให้กับตัว UPS จากนั้น UPS จะจ่ายไฟมาที่เมนเบเกอร์ย่อยนะครับเนตัวสองซึ่งถ้าเราเปิดขึ้นมานะครับ ก็จะเห็นตัว ัวเมเกอร์อยู่สี่ตัวตามตัวนี้นะครับตั้งแต่เดือนกันยาปีห้าแปดทั้งหมดสี่ตัวตัวใหญ่นะครับเป็นเมเบเกอร์ที่มาจากเ t s นะครับคือถ้าเกิดจะต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการต่อเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆเช่นต่อเบเกอร์เพิ่มนะครับเบเกอร์ที่ลงนะครับก็สามารถทำงานได้เลยนะครับ แต่ถ้าต้องการจะเซอร์วิสตัวเอสก็ต้องเป็นเบเกอร์ที่เป็นเบเกอร์เท่านั้นนะครับ เม็ดย่อยนะครับจะมีอยู่สามตัวตอนนี้นะครับตัวที่หนึ่งจะเป็นตัวของเกลืออิสไอตัวที่สองนะครับอันที่สองจะเป็นเบเกอร์ของตัวระบบคูลิ่งที่อยู่ห้องในสูงบนห้องด้านล่างนะครับห้องด้านหลังนะครับ ส่วนตัวที่สามนะครับจะเป็นเบเกอร์ของตัวระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งอนาคตเดี๋ยวผมจะต่อไฟเข้ากับปลั๊กไฟทั้งหมดของห้องนี้นะครับโอเค อันนี้ขั้นแรกเลยนะครับ ปกติแล้วตัวตัวระบบคูลิ่งนะครับจะปิดอยู่นะครับนั้นเวลาที่เราจะใช้งานเครื่องจะต้องเปิดคูลิ่งก่อนเป็นอันดับแรกนะครับวิธีเปิดก็ทำยังไงครับก็จะได้ยินเสียงตัวระบบคูลิ่งทำงานนะครับแล้วก็ปิดที่รองนะครับและในขั้นตอนการปิดเครื่องนะครับ ปกติจะปิดเฉพาะซับเบรกเกอร์ลงเฉพาะตัวเบรกเกอร์เท่านั้นเอง เฉพาะตัวระบบพิกเท่านั้นนะครับ ส่วนตัวเครื่องเอ็นการ์ดีจะเป็นปิดนะครับก็คือจะเปิดให้ดีไปเ่ยเอ็นบอกเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะปิดสวิตช์เครื่องนะนะครับปิดสวิตช์เครื่องนะครับจะให้เป็นัวิี่นะครับสเตจแล้วสแตนบายนะครับเสร็จแล้วตัวปิดเป็นี้จะต้องปิดก็ได้นะครับโอเคนะครับ ต่อไปนะครับจะมาแนะนำตัวเครื่อง ระบบหล่อเย็นนะครับเครื่องหล่อเย็นเครื่องิีเลอร์ของเครื่องติตาดีนะครับ โดยปกติแล้ว ตัวเครื่องจะเปิดปิดจากข้อมูลนะครับแต่ตอนนี้ผมปิดปิดเนี่ยปิดสวิตช์หน้าขับ เครื่องไว้นะครับเพื่อจะได้สะดวกนะครับ ส่วนประกอบที่เราจะต้องดูนะครับก็คือตรงนี้นะครับอุณหภูมินะครับ เราสามารถตั้งอุณหภูมิได้ครับขึ้นลงแต่อนยังไม่ได้เปิดเครื่องเพราะว่าเสียงดังนะครับปรับขึ้นลงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ก็จะอยู่ที่21องศานะครับ โดยที่น้ำบ่อเย็นนะครับ ไม่ต้องใส่น้ำยาช่วยนะครับ จะมีน้ำยาช่วยทำความเย็นอยู่ ไม่ต้องใส่นะครับ เพราะว่าจะทำให้หลอดเอ็กซเรย์เย็นเกินไปนะครับไม่ดีนะครับจะเป็นผลเสียตลอดนะครับ สิ่งที่จะต้องดูนะครับก็คือตรงนี้ตรงนี้ันี้เป็นตัวดูระดับน้ำนะครับซึ่งตอนนี้เหมือนตะเคียนท้ำเกิดกรอบเยอะพอสมควรนะครับ ปกตินะครับ ระดับน้ำที่เราจะใช้ก็จะอยู่ตรงนี้แต่ให้ต้องเติมน้ำอยู่เหนือฉีดที่ขึ้นไปเสมอนะครับแต่ไม่ต้องเต็มนะครับไม่ต้องเต็มนะครับ ก็คือให้ให้ระดับนี้ถ้าน้ำลดลงก็เติมเข้าไป น้ำใช้น้ำอาโอธรรมดาก็ได้นะครับ หรือใช้น้ำเปล่าก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกนะครับเสร็จแล้วตรงเวลาเติมน้ำให้ดูตรงนี้นะครับจะมีตรงหน้าปากตรงนี้นะครับ ปกติแล้วแรงดันจะอยู่ที่ประมาณ60 60 psi นะครับโดยประมาณนะครับ ก็คือแรงดันที่ใช้งานปกติ ถ้าเกิดว่าระบบมันสกปรกนะครับ อาจจะมีตัวอะไรตันตรงฟิลเตอร์ที่ใช้กรองเศษฝุ่นแรงดันน้ำมันจะตกนะครับ ถ้าเรายังไม่สะดวกในการที่จะคลีนมนนะครับ เราสามารถที่จะปรับตัว ตัวเพิ่มแรงดันด้านหลังเครื่องได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ แต่ก็ไม่ควรปรับเยอะเกินไปนะครับ แล้วก็มาดูด้วยว่าครั้งที่เราใช้งานเครื่องนะครับแรงดันมันมีเท่าไหร่นะครับไม่ควรจะสูงมากนะครับก็คือประมาณ60 psi เนี่ก็ถือว่าสูงแล้วนะนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้สูงกว่านี้นะครับ มันจะเป็นภาระกับตัวมอเตอร์ ตัวปั๊มของเครื่องมากเลยนะครับ โดยที่อัตราการไหลของน้ำนะครับน้ำหล่อเย็นของเครื่องในคาดี จะต่ำสุดอยู่ที่3.5 ลิตรต่อนาทีนะครับ สูงสุดอยู่ที่ 6.5หรือ6นี่ยผมจำไม่ได้นะครับ แต่ว่าถ้าให้ดีควรจะให้มันอยู่ที่ประมาณ 10นะครับ4ตัวนิดหน่อย อย่าให้มันต่ำกว่า 4 หรืออย่าให้มันต่ำกว่า 3.5 ถ้าต่ำกว่า 3.5 จะเดินเครื่องไม่ได้นะครับ ถ้าสูงมากกว่า 6แรงดันก็จะเยอะเกินไปให้ฝักแรงดันด้านเครื่องลงนะครับ ก็คือถ้าอยู่ประมาณ4แล้วกันนะครับ ขั้นตอนนะครับในการเติมน้ำสมมติว่าน้ำหมดนะครับหรือจะเช็คระดับน้ำด้วยตาตัวเองนะครับ ก็คือจะเปิดฝาตรงนี้ออกปกติมันจะมีตัวปิดนะครับ ที่ผมถอดออกนานละนะครับก็โอเคนะครับดางนั้นเราก็ส่องดูระดับน้ำข้างในนะครับตอนนี้บอกตรงๆแล้วมันผมครับกระบอกนะครับเดี๋ยวผมจะต้องคลีนสมัยนะครับน้ำจะค่อนข้างเย็นนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่21องศาัะนั้นในบางเวลาที่ตัว คอยทำความเย็นมันเสียนะครับ น้ำมันจะไม่ไม่เย็นนะครับน้ำมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับ ฉะนั้นถ้าเกิดสภาวะแบบนั้น ก็แจ้งฝ่ายช่างนะครับ ให้เข้ามาดูให้นะครับโอเคก็คือเอาน้ำมาเติมตรงนี้นะครับ เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะทำคลิปสอนในการคลีนคลีนระบบให้นะครับโอเคการเติมนะครับแนะนำว่าอย่าเติมเยอะนะครับ ให้เหลือไว้หน่อย เติมเสร็จเปิดเครื่องแล้วดูว่าน้ำมันลดลงไหมนะครับเพราะว่าน้ำต้องไหลไปในระบบนะครับ แล้วก็เติมเข้าไปให้ให้พอหมอย่าเติมเต็มนะครับเพราะว่าถ้าเติมเต็มตอนเราปิดเครื่องเนี่ยน้ำมันจะทะลักออกมานะครับโอเคสำหรับด้านหลังเครื่องนะครับอันนี้ต่อไปเป็นด้านหลังเครื่องนะครับก็จะมีส่วนประกอบก็คือสายไฟนะครับอันนี้เชื่อมไปที่เบรกเกอร์ด้านห้องเอสเตเร์นะครับ อันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดที่เครื่องนะครับ ปกติจะอยู่ที่ออนตลอดออนก็คือขึ้นมาข้างบนนะครับ แล้วเราจะเปิดที่ตัวเบรกเกอร์ในห้องนะครับส่วนตัวนี้เป็นท่อน้ำนะครับท่อน้ำเข้าแล้วก็น้ำออกนะครับ แล้วก็จะเห็นสเกลข้างล่างนะครับนีนะครับ ตรงนี้นะครับ จะเป็นตัวสำหรับปรับแรงดันของเครื่อง ในกรณีที่ รับกระแสของน้ำมันลดลงนะครับ เราก็สามารถที่จะเอาไปจุ่มลงได้นะครับไปทางขวาเพิ่มนะครับไปทางซ้ายลดลง จะมีตัวบอกอยู่แล้วนะครับ แนะนำว่าถ้าจะปรับให้ปรับทีละนิดนะครับอย่าปรับเยอะนะครับ เพราะว่าถ้าปรับเยอะจะมีปัญหาเกิดขึ้นทันทีนะครับดูบางทีแรงดันมันเยอะเกินไปนะครับโอเคนะครับตัวนี้จริงๆต้องมีปรับปิดนะเอาล้อกมเจอกัน ส่วนก๊อกด้าบานตรงนี้นะครับ เป็นก๊อกสวิตสำหรับที่เราจะเอาน้ำออกจากระบบนะครับแล้วก็การทำจุดก๊อกตรงนี้ แล้วให้น้ำมันไหลได้นะครับใช้กรณีที่เราต้องการจะซ่อมจะล้างระบบประมาณนั้นโอเคนะครับตอนนี้ผมทำการเปิดเครื่องแล้วนะครับจะเห็นว่าคุณต้องมา เขาอู่ระบบที่เราจะใช้งานจริงครับสังเกตว่าอารย์อยู่ที่ประมาณหกสิบสี่นะครับประมาณเจ็ดสิบไม่ด้ถือว่าใช้ได้นะครับถ้ามีปัญหากับเครื่อง อย่างเช่น มันไม่ล็อกนะครับ ตัว สองแบบนี้แปลว่าเรา XRD นะครับทำได้2แบบนะครับ ก็คือ 1 เปิดควบคุม standby ในกดคุม power on ก่อนนะครับ จากนั้นก็มาเปิดคีย์สวิตช์หรือจะเปิดคีย์สวิตช์ก่อน แล้วค่อยไปกดปุ่ม power on ก็ได้นะครับโดยที่ผมจะทำวิธีที่สองให้ดูนะครับ ก็คือ ปิดคีย์สวิตช์ไปก่อนนะครับ ปิดไปตามเขตนาฬิกานะครับจากนั้นกดปุ่ม power on ครับ จากนั้นก็รอสักครู่นะครับ ระบบจะทำการตรวจสอบ ทั้งระบบของน้ำนะครับว่าน้ำไหลด้วยอัตราการไหลเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิเท่าไหร่ตรวจสอบระบบเซฟตี้ของเครื่องต่างๆนะครับ จนกระทั่งถ้าทุกอย่างพร้อมมันก็จะให้ความเป็นซเรย์ได้นะครับตอนนี้เห็นไหมครับ ตอนนี้มีตัวเลขมาที่ 155 นะครับ แล้วก็จะถูกเพิ่มมาเป็น 30 แล้วก็ 10นะครับ ตัวเลขตัวนี้เป็นความต่างสักที่ให้กับหลอดเอ็กซเรย์นะครับ อยู่ที่ 30กิโลโวลต์นะครับ และตัวเลข 10 ก็คือกระแสนะครับ ตอนนี้อยู่ที่ 10มิลลิแอมป์นะครับ ส่วนตัวเลขฝั่งนี้นะครับ ตรงจะมีตัวอักษรเล็กๆกำกับเป็นเซต้า กับ2เซต้านะครับ เซต้าก็คือตำแหน่งมุมของแกนเอ็กซเรย์นะครับ ส่วน2เซต้าจะเป็นตำแหน่งมุมของแกนดิจิเตอร์นะครับ ตัวเคมีปกติแล้วเลือดจำเดือนมันจะอยู่ที่สิบนะครับยี่สิบสิบถ้าทำไม่ชิดแต่พอดีว่าเราอัปเดตตัวใหม่ๆนะครับ ตามบอร์ดที่ใช้ในการคอนโทรลเครื่องนะครับ ตัวโซแวร์ใหม่เซตมาที่สสามิบสิบนะครับแต่เวลาปิดนะครับเวลาปิดก็ให้ลดมีลงไปที่สิบห้าห้านะครับห้าแล้วก็ห้านะครับแล้วก็ไ่ปิดนะครับพอโอเค และตอนนี้นะครับอย่างที่บอกในคลิป่อนแนะนำอุปกรณ์นะครับว่า ตอนนี้ถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มสแตนบายนะครับ ตัวเครื่องจะปิดนะครับนั้นห้ามทำเด็ดขาดนะครับ จะทำได้ก็ต่อเมื่อเราลด KV ไปที่ 15.5 เท่านั้นรวมถึงทีสลิปด้วยนะครับ ส่วนปุ่มเปิดปิดไฟนะครับยังไงก็ได้ครับอยากเปิดก็เปิดอยากปิดก็ปิดครับประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ เครื่องก็พร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่ามี อะไรสักอย่างหนึ่งใช้งานไม่ได้อย่างเช่น ระบบน้ำนะครับ น้ำไม่เย็นหรือ อัตราอะไรต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปนะครับเครื่องจะไม่ยอมให้ออนเอ็กซเรย์นะครับ แล้วมันจะปิดไปเองนะครับ เราก็จะรู้ว่าเปิดไม่ได้ หรือตัวระบบเซฟตี้บางอย่างไม่ทำงานนะครับ เช่น ประตูไม่ได้ปิด หรือปิดแล้วล็อกไม่ได้นะครับ หรือไฟแสดงสถานะของเครื่องที่อยู่ด้านหลังเครื่องนะครับ ไม่ไม่สว่างนะครับเพราะนั้นเอ็กซเรย์ก็จะอ่อนไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเจอปัญหาแบบนี้ก็เรียนช่างมานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคระดับต่อไปนะครับ เราก็จะไปดูที่หน้าเครื่องนะครับ ตอนนี้คือเครื่องทำงานได้แค่นี้นะครับเราทำแค่นี้จบแล้วนะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเป็นจัดการที่ซอฟต์แวร์ของเครื่องเองนะครับ ว่า จะสั่งเปิดง่ายๆจะสั่งปิดยังไงจากที่ซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับรับสำหรับขั้นตอนการปิดเครื่องนะครับ ก็หลังจากที่เราลด kV กับมิลลิแอมนะครับ หรือควมสั่งๆแล้วก็กระแสหลอดเอ็กซเรย์ลงมาที่15.5 นะครับ ทิ้งไว้สัก 20 นาที เป็นอย่างน้อยแล้วกันนะครับ การปิดก็ง่ายๆนะครับ ก็คือปิดสวิตตัวบิดตัวคีย์สวิตนะครับควเข็มนาฬิกานะครับ เหมือนเราปิดแจครับหลอดไอเสียจะทำการออฟนะครับ จากนั้น ระบบจะค่อยๆเดินน้ำออกจากหลอดเอ็กซเรย์นะครับ หลังจากที่เราปิดคีย์สวิตแล้วนะครับ ก็รอสักสิบวินาทีโดยประมาณนะครับ หรือจะดูจากหน้าปัดตัวแสดงอัตราการไหลของน้ำก็ได้นะครับก็คือถ้ามันเป็นศูนย์เมื่อไหร่นะครับหรือตัวเลขไม่แสดงแล้วนะครับก็คือน้ำน้ำไหลออกจากหลอดเอ็กซเรย์หมดแล้วนะครับ นั่นคือเครื่องพร้อมที่จะปิดนะครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มตัวสแตนบายนะครับอันนี้คือทุกอย่างปิดแล้วนะครับ ถ้ามองไปที่ตัวเ a m p l e c h a n g e ในเครื่องนะครับจะมันจะค่อยๆมูไปที่ต ับนก็ไม่ต้องเเรียนนะครับอันนี้ก็คือปิดเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ไปทำการปิดเบรกเกอร์ของตัวระบบคูลลิ่งตัวเดียวนะครับ ส่วนเบรกเกอร์ของเครื่อง S r d นะครับ แนะนำว่าให้เปิดค้างเอาไว้นะครับ ก็คือให้ไฟอยู่ที่สแตนบายนี่แหละนะครับไฟที่สแตนบายเพื่อเพื่อลดปัญหาของความชื้นที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวสกิตบอร์ดของเครื่องนะครับ เพราะบางทีแล้ว ถ้าเราปิดเครื่องทั้งหมดเลยนะครับ ตัวบอร์ดอาจจะเกิดความชื้นนะครับ ทำให้เวลาที่เรามาใช้งาน อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับ นั่นคือตัดปัญหานะครับ โอเค